ษาครับในคลิปที่ 2 เราพบกับ CEO ของบริษัทดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด คุณพิพัฒน์พงศ์อิสระเสนาณ ยุทธยา จะเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของบริษัทดอยคำ แล้วก็จะแนะนำถึงแนวคิดในการนำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรครับ สวัสดีครับ นักศึกษาวันนี้หัวข้อของการบรรยายเนี่ยเราจะออกมานอกห้องเรียนนะครับ เรามาจะมาพบกับผู้บริหารของ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด ซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทดอยคำขอแนะนำท่านก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่เรื่องราวของบริษัทของท่าน แล้วก็ในการบริหารจัดการว่าใช้ไอทีอย่างไรในองค์กร ขอแนะนำคุณพิพัฒน์พงศ์อิสระเสนาณอยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทดอยคำผลิตอาหารผลิตภัณฑ์อาหารครับสวัสดีครับ สวัสดีคคครรัับบุณจริงๆ ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้เราคง ปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะในการทำรูปบริษัทหรือทำอะไรก็แล้วแต่คอมพิวเตอร์เป็นระบบที่สำคัญที่สุด อาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบเส้นประสาท ถ้าเทียบกับคนที่อยู่ในตัวคนเนี่ยเป็นระบบเส้นประสาทต่างๆ ที่จะทำให้นิ้วขยับได้กระพริบตาได้หรืออะไรได้ บริษัทก็เหมือนกันนะครับ เราใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในทุก ๆ ส่วนของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริม การทำแผนนะครับ หรือว่า การทำบัญชีการเงินทั้งหลายแหล่นะครับ คิดสตางค์เก็บเงินที่เห็นอยู่ตรงนี้มีคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บสตางค์อันนี้มันมันอยู่แทบจะเรียกว่ามันอยู่ในสายเลือดของในเส้นเลือดของบริษัทดีกว่า ทุกกระบวนการมันต้องอาศัยในเรื่องของ IT นะครับจะเห็นว่าจริง ๆแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเขามี CEO มี COO Chief Operating Officer มี Chief Finance Officer เป็นทางด้านบัญชี เดี๋ยวนี้มี CIO Chief in in f o r m a t i o n Officer เพราะฉะนั้นในเรื่องของ IT เนี่ย เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าโลกปัจจุบันนี้ในแง่ของการใช้ IT เนี่ยหนึ่งก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับ แล้วก็สอง เราต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับเรา เพราะว่าค่าใช้จ่ายพวกนี้มีค่อนข้างมีราคาสูง แต่อย่างไรก็ตามมันมีราคาสูงก็จริง แต่มันก็จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงไปได้บางส่วน เพราะฉะนั้นเมื่อเอามาคิดโดยรวมๆ แล้วเนี่ยก็อาจจะมีส่วนที่จะทำให้การเจริญเติบโตของบริษัทก้าวได้เร็วมากขึ้น ยกตัวอย่างง่ายๆ ระบบบัญชีเนี่ย เรามีโรงงานเรามีส่วนกลาง แต่ก่อนนี้เนี่ยกว่าจะส่วนกลาง จะรู้เรื่องว่าโรงงานใช้สตางค์ไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้ใช้เวลานานฮะอาจจะเป็นวันๆหรืออาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งกว่าจะส่งรายงานเข้าไป เดี๋ยวนี้ ตกเย็นกดปึ้งโชว์แล้วที่กรุงเทพรู้ละวันนี้ค่าใช้จ่ายอะไรเป็นยังไงบริษัทเป็นยังไงนั้นความเรียลไทม์นะครับความทันอกทันใจอะไรแต่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมากับระบบคอมพิวเตอร์ ในแง่นั้นจริงๆ แล้วคอมพิวเตอร์มันทำได้ แต่การที่คอมพิวเตอร์จะทำได้ต้องมีคนที่มีความสามารถจึงจะรันคอมพิวเตอร์ได้ ถ้าคอมพิวเตอร์เอามาตั้งไว้เฉยๆ ไม่ต่างจากขยะอันหนึ่งที่ลกสำนักงงานเปล่าๆเพราะว่าไม่มีคนออเปเรตมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหาที่สำคัญก็คือ ณปัจจุบันเนี่ยบุคลากรที่จะดูแลคอมพิวเตอร์ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งวันนี้ดีใจมากที่ที่อาจารย์เดชนะเข้ามา แล้วก็บอกว่าจะสอน คนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ให้มันเป็นนะครับเพราะฉะนั้นการใช้คอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นเนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทดอยคำก็ให้ความสำคัญกับไอทีเปรียบเสมือนระบบประสาทของร่างกายนะครับ ที่จะต้องเชื่อมโยงต่อกันทั้งหมด ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ในแต่ละส่วนของงานเนี่ย ก็จะสามารถที่จะตัดสินใจได้เร็ว สามารถเชื่อมต่อประสานงานกันได้รวดเร็ว ขึ้นเมื่อนำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรนะครับ สิ่งที่สำคัญที่คุณพิพัฒน์พงศ์ให้ความคิดไว้ก็คือว่า เราจะต้องใช้ให้เป็นนะครับ แล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าไอทีมีการลงทุน แล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ใช้ด้วย การที่จะใช้เนี่ยเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ก็จะต้องใช้คนที่เก่งใช้คนที่ทำให้คนที่มีอายุ มีกลุ่มอายุที่ต่างกัน สามารถที่จะใช้ไอทีได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ นักศึกษาครับในวันที่ได้สัมภาษณ์คุณพิพัฒน์พงศ์นะครับ ผมได้สรุป เรื่องของระบบสารสนเทศในองค์กรไว้ และหลังจากนั้นก็ได้สัมภาษณ์คุณวิพัฒน์พงศ์ต่อนะครับว่าในการที่เอาไอทีมาใช้ในองค์กรเนี่ยเราได้เรามีผลิตภัณฑ์นะครับและเราใช้วิธีอะไรที่จะเชื่อมผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับตัวลูกค้าเชิญรับฟังได้เลยครับก็ในการที่ทางบริษัทได้เอาคอมพิวเตอร์มาใช้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการต่าง ๆ ให้เรียลไทม์มากขึ้น ในเรื่องของการควบคุมงานขององค์กรขนาดใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์กว่าจะได้รายงานกว่าจะเห็นความผิดพลาดเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับ ก็อันนี้เป็นในภาพของการบริหาร ทีนี้ผมก็ไปถึงเรื่องคนละว่าจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์นะหาซื้อได้ได้ ใช้เงินซื้อเข้ามาแล้วก็ใช้ให้คุ้ม แต่จะให้คุ้มได้ต้องมาจากคนที่เก่ง ถึงจะมาใช้คอมพิวเตอร์คุ้มสักนิดหนึ่งครับ ถือโอกาสนี้บอกนักศึกษาเลยว่าอยากได้คนแบบไหนครับ เด็กที่จะจบมาเนี่ยต้องเก่งอะไรบ้างถึงจะมาช่วยองค์กรตรงนี้ได้ ที่สำคัญที่สุดคือใช้ในทางสร้างสารรค์อย่าใช้ในทางที่ลบเช่น ไปแฮกข้อมูลคนอื่นมา แล้วฉันรู้สึกว่าฉันโก้มากฉันภูมิใจฉันทำอย่างนั้นอันนั้นอย่าทำดีกว่า นะครับผมอยากให้ทำในแง่สร้างสารรค์ทำยังไง คิดว่าเออ แต่ก่อนนี้เนี่ยมันยังส่งข้อมูลไม่ได้นะมันยังต้องมาเขาเรียกมาเพรสให้มันเล็กลง แล้วถึงจะส่งไปอาทีนี้จะทำยังไงให้มันส่งได้เร็วขึ้นง่ายขึ้น ไม่ต้องมานั่งเพรสไอ้วิธีการมันต้องทำหลายอย่าง กว่าจะส่งไปได้เดี๋ยวนี้ทำยังไงให้มันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็จะสร้างสารรค์มากขึ้น คนในรุ่นผมเจเนอเรชันผมอาจจะ ไม่เข้าใจแล้ว เอ้ยข้อมูล พวกนี้พี่พี่ต้องเพรสมันก่อนพี่ถึงจะส่งได้ ไม่งั้น ข้อมูลมันใหญ่เกินไปไฟล์มันโตไปส่งไม่ได้ บอกเฮ้ยฉันไม่รู้แล้วล่ะ บางทีผมส่งไลน์ไป บอกเฮ้ยเอาออกมาหน่อย อยากจะได้มาเป็นรูปโอ้ต้องส่งไปผ่านอินเทอร์เน็ตเอาอินเทอร์เน็ตออกมาเพื่อวกกลับเข้ามาคือมันกระบวนการเยอะอยากให้ทำ สมมุติว่าถ้าคุณคิดได้หรืออะไรได้เอาออกจากไลน์มาปุ๊บเสียบปั๊บออกมาเลยรูปอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะสร้างสรรค์เพราะฉะนั้น ของเหล่านี้เนี่ยพอทำได้ง่ายขึ้นการสื่อสารเรื่องความเข้าใจเรื่องอะไรแต่ไรเนี่ยมันจะเชื่อมโยงในคนระหว่างรุ่นด้วยกัน เด็กรุ่นใหม่เกิดมากับคอมพิวเตอร์เกิดมา ฉันก็กดแล้วอะ่ะเด็กรุ่นนี้เกิดมายังเขียนอยู่เลยก็ไก่ขอไข่อยู่เลยนึกออกมามันมันมันต้องมันบอกว่ามันมีเจเนอเรชันแกรกันอยู่เพราะฉะนั้นไอของพวกนี้เนี่ยถ้ากลับเข้ามาแล้วมานั่งคุยกันทำให้เราสามารถที่จะเข้าเข้าใจกันได้เนี่ยเพราะว่าในบริษัทเนี่ย ผู้ที่เป็นผู้บริหารก็จะมี ก็จะมีอีกชั้นหนึ่งข้างล่าง อาจจะบอกว่าเนี่ยไอ้นี่ไม่มันโง่อย่างนี้ล่ะคอมพิวเตอร์ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแต่จริง ๆ แล้วต้องเข้าใจว่าคนรุ่นนี้ไม่ได้เกิดมากับคอมพิวเตอร์ ผมอยากให้มองว่าสร้างสารรค์ทำอะไรให้ให้สร้างสารรค์ เรื่องของคนในที่จะมาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรเนี่ยสำคัญมาก คอมพิวเตอร์เขาจะทำงานตามคำสั่งของเรา ดังนั้นคนที่จะไปสั่งเขาจะต้องเก่งและต้องรู้เรื่องต่างๆ ที่จะพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และให้เกิดความคุ้มค่านะครับ เราก็จะต้องรู้จักที่จะมองหาโอกาสในการพัฒนา ต้องถามผู้บริหารว่าท่านอยากเห็นอะไรที่จะไปทำให้ท่านตัดสินใจได้เร็วขึ้น ถามผู้บริหารระดับกลางว่าแต่ละส่วนงานเนี่ยต้องการข้อมูลอะไรไปปรากฏที่ไหนในเวลาไหน เราเป็นนักพัฒนาเราก็จะต้องเตรียมส่วนนั้นเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์กร แล้วก็ในที่สุดแล้วระบบทั้งหมด มันก็จะเชื่อมโยงกับลูกค้าบางทีแล้วลูกค้าเราก็อยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคุณพงออกออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะครับมันก็มีหลายวิธีถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องไปซื้อหน้า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะเดี๋ยวนี้คุณพง์ใช้วิธีไหนนะครับ เดี๋ยวนี้อยู่ใน Facebook นะที่แน่ๆคือนะผีเสื้อตัวนี้บินได้ด้วย ใน Facebook นะครับจริงๆแล้วมันเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยในในระบบคอมพิวเตอร์มันทำให้เห็นว่า เอ้ยผีเสื้อมันบินได้ เราใส่ผีเสื้อตัวนี้เข้าไปเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยโลกมันเริ่มเปลี่ยน biodiversity ซึ่งพูดกันอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของมแมลงที่เข้ามาช่วยเหลือ ในแง่ของการผสมเกสรทำให้เราได้ผลไม้ ในการรับประทานเนี่ยมันเกิดขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้น ของ พวกนี้ในในตัวดอยคำเองเนี่ยเราใส่ตัวนี้เข้าไป เนื่องจากว่าโลกมันมีการเปลี่ยน ก็พอมาถึงยุคนี้ก็จะมีการใช้โซเชียลมีเดียนะครับมีการใช้เทคโนโลยี อันนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยี AR นะครับมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วย ก็ทำให้เราสามารถสื่อสารองค์กรได้ดีขึ้น ตรงนี้อยากให้เกิดขึ้นจากบุคลากรในองค์กร เกิดขึ้นจากคนในองค์กรที่จะมาคุยว่าทางทีมงานแต่ละทีมเนี่ยเขาอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรปรัชญาขององค์กรเป็นอย่างไรก็จะสื่อสารผ่าน เครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่เราก็คาดหวังว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยในการคิดเทคโนโลยีหรือคิดนวัตกรรมต่างๆ บนเทคโนโลยีอีกทีหนึ่งเพื่อจะนำเสนอ ตรงนี้จะทำให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันองค์กร จะให้เกิดความแตกต่าง ระหว่างองค์กรที่จะนำเสนอตัวเองให้กับลูกค้านะครับเมื่อเรานำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรนะครับ กระบวนการเนี่ยก็คือเราก็จะมีการวิเคราะห์ระบบนะครับเมื่อวิเคราะห์ระบบแล้วเราก็จะเห็นระบบสารสนเทศในองค์กร แล้วก็นำเอา ระบบมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมขึ้นมา หรือว่าใช้แอปพลิเคชัน พอเราได้พัฒนาระบบเสร็จแล้ว เราก็จะสู่กระบวนการ เรียกว่ากระบวนการติดตั้งหรือกระบวนการ implement นะครับในการติดตั้งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจะมีวิธีการอย่างไร แล้วก็จะมีปัญหาอย่างไรเนี่ยบริษัทดอยคำได้ผ่านประสบการณ์นี้มานะครับเราจะขอฟังจากคุณพิพัฒน์พงศ์ว่า เมื่อนำเอาไอทีมาใช้ในองค์กร แล้วเนี่ยได้พบกับปัญหาอย่างไรบ้าง แล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนักศึกษาลองฟังดูนะครับ เราในฐานะผู้จัดการใหญ่นะครับ ก็ต้องเป็นผู้นำในแง่ของความคิด เมื่อเราคิดรอบครอบแล้ว โดยผ่านคณะกรรมการแล้วก็ดีนะครับ ผ่านกับผู้บริหารส่วนใหญ่แล้วก็ดีเนี่ยเห็นว่าระบบนี้น่าจะสำคัญและจำเป็นจะต้องเอามาใช้เนี่ย เราก็จะต้องสั่งลงไป ว่าเอาละเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะ ในการเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องอธิบายให้คนฟังให้ได้ว่าจะดีขึ้นยังไงนะครับในช่วงแรก ๆ คนก็อาจจะเออจะดีจริงหรือจะดีหรือไม่ดียังไง อันนั้นมีมีมีเสียงมาตลอดเวลา แต่ที่สำคัญที่สุดในหน้าที่ของผมก็คือว่าหนึ่งคือผมทำไม่เป็น แต่คนที่ทำเป็นจะต้องเป็นคนทำ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในฐานะ ที่เป็นคนสั่งให้ทำต้องซัพพอร์ตแล้วต้องซัพพอร์ตอย่างมากด้วย สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องออคอยดูแลเขานะครับอะไรที่มันเป็นอุปสรรคสามารถที่จะช่วยเขาแก้ได้ เราต้องรีบทำนะครับแสดงความจริงใจกับคนที่เขาทำงานให้กับเราให้ได้ว่าเอ้ยที่เราบอกให้ทำเนี่ยนะเราเห็นมันดีจริงๆ เขาเจออุปสรรคแล้วเราเข้ามาช่วยแก้ แต่ในแง่ของเทคนิคซึ่งเราไม่ได้เรียนมาหรือเราไม่ได้มีแบ็กกราวน์มาเนี่ย อันนั้นเราคงช่วยอะไรไม่ได้นอกจากกำลังใจที่ดี แล้วก็สปอร์ตไม่ใช่พอเขาทำอะไรไปแล้ว มีการผิดพลาดเอาเลยชี้นี่คุณเป็นคนทำผิดไม่ใช่นะครับ อันนั้นต้องบอกว่าใจเย็นๆ มาดูซิว่าทำยังไง แล้วแก้กลับไปให้ดีนะครับ อันนี้ก็เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำกับเขา อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้บริหารไม่เข้าใจแล้วเนี่ย แล้วพอทำไปแล้วมันเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยผู้บริหารโอ้ยตายแล้วฉันไม่รู้เรื่อง ฉันไม่ได้รับผิดชอบอะไรด้วยอันนี้ไม่ได้เลยก็อยากจะฝากไว้สำหรับผู้บริหารก็ดี หรือเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ก็ดีต้องทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับเราเองก็ต้องเข้าใจเด็กให้มากขึ้น เด็กเองก็ต้องเข้าใจให้เราให้มากขึ้นอย่างเช่น พี่หนูบอกพี่ไม่รู้กี่หน แล้วพี่ทำไมไม่เข้าใจ หนูก็ต้องเข้าใจพี่บ้างว่าสมองส่วนนี้พี่ไม่ทำงานมานานแล้วนะครับอันนี้มันก็ต้อง น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า เราก็จะจูงมือแล้วก็เดินกันไปได้ด้วยความผาสุกนะครับบริษัทก็จะมีการทำงานอย่างราบรื่นและที่สำคัญที่สุดก็คือการทำงานในบริษัทนั้นก็จะมีความสุข เมื่อการทำงานในบริษัทมีความสุข มันก็จะทำให้ efficiency ของบริษัทเพิ่มขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา ในคลิปที่ 2 นี้ขอขอบคุณคุณพิพัฒน์พงศ์อิสระเสนาณอยุธยา CEO ของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดที่ได้กรุณา ให้แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการปฏิบัติงานจริงจะเห็นได้ว่าในการนำเอาไอทีมาใช้ในส่วนต่างๆขององค์กรเนี่ยทำให้องค์กร สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทำให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ลดต้นทุนรวมถึงการเพิ่มคุณภาพในการของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งเมื่อเรานำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรแล้วเนี่ยเราจะได้มองไปถึงการนำเอาข้อมูลเนี่ยไปเชื่อมโยงกับ ส่วนต่างๆของซัพพลายเชนนะครับยกตัวอย่างเช่น องค์กรของเราเนี่ยเมื่อทำระบบ IT สำเร็จแล้วเราก็จะต้องอมีโอกาสที่จะนำเอา IT ไปเชื่อมกับองค์กรต้นน้ำของเรา หรือว่าองค์กรที่เป็นผู้ป้อนวัตถุดิบให้กับเรานะครับแล้วก็องค์กรที่ปลายน้ำหรือว่าถ้าเป็นลูกค้าเลยก็คือเชื่อมกับตัวลูกค้าเอง ซึ่งอาจจะเชื่อมต่อกับเราผ่านเว็บ ผ่านแอปพลิเคชัน หรือว่าผ่านโซเชียลมีเดีย เมื่อมีการเชื่อมโยงกันก็จะทำให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนนะครับอาจจะแลกเปลี่ยนตัวสินค้า แล้วก็เกิดการโอนเงิน ก็คือนำไปสู่ระบบอีคอมเมิร์ซที่นักศึกษาจะได้เรียนในโมดูลต่อไปการนำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรเนี่ยมีหลายระดับนะครับ ในการเรียนในชุดวิชานี้จะเป็นการเรียนในระดับปฏิบัติการหรือว่า operational level เท่านั้น ซึ่งในอนาคตก็จะเป็นเรื่องของ strategic level เรื่องเชิงกลยุทธ์ก็คือเอา IT เนี่ยมาสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งก็จะเป็นระดับต่อไป ในส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเนี่ยนอกเหนือจากประเด็นทางเทคนิคแล้วเราในเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ เรื่องของเน็ตเวิร์กเนี่ยยังมีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอีกก็คือ การทำความเข้าใจกับทิศทางขององค์กร ทำความเข้าใจกับทัศนคติพฤติกรรมของผู้บริหารของพนักงาน รวมไปถึงลูกค้า ที่จะมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่องค์กรลงทุนไปนะครับ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วยปัจจัยความสำเร็จของการนำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรนอกจากจะเป็นเรื่องของการคัดสรรระบบ และเทคนิคต่างๆที่ดีแล้วเนี่ยการสนับสนุนของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมจากพนักงงาน หรือเรารวมเรียกว่าบายอินนับเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่ง